สวัสดีครอบครัวไซทูโก ก่อนเราเริ่มวิดีโอของวันนี้ พวกเราที่ไซทูโกต้องการย้ำเตือนคุณว่า เราอยู่ตรงนี้กับคุณในช่วงเวลาอันบ้าบอนี้เราหวังว่าคุณจะปลอดภัยและแข็งแรง เรารู้ว่าการระบาดของโรคโคโรนาจะต้องกระทบกับทุกคนมาก เราจะสู้ไปด้วยกัน และเรามีวิดีโอเยอะเลยที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณ ชาวไซทูโกคะโรคจากโคโรนาไวรัสหรือชื่อเฉพาะคือโควิด -19 แพร่ระบาด และความรู้สึกลบอย่าง ความกลัว วิตกจริตและกังวลใจก็พ่วงมาด้วย เรามักได้ยินมาตรการที่ควรใช้ อยู่บ้าน กักตัว และวิธีล้างมืออย่างถูกต้อง แต่น้อยมากที่บอกวิธีจัดการกับอารมณ์ของเรา เราใส่ทูโก อยากแชร์ 5 วิธีจัดการความสิ้นหวัง ความมั่นคงทางการเงินที่ลดลง ความวิตกด้านสุขภาพที่สูงขึ้น ความเหงาและกังวล ในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 1. พักจากการเสพข่าว ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นที่รายงานอยู่ในสื่อ ความเครียดและวิตกก็พุ่งสูงปรีดไปด้วยได้ ขณะที่มันสำคัญที่ต้องติดตามสถานการณ์ มันก็สำคัญที่ต้องถอยมาก้าวหนึ่งและทำสิ่งที่ทำได้ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจ ให้ตัวคุณได้ห่างสื่อเป็นพักๆ ใช้เวลากับตัวเองและงานอดิเรก คุณอ่านหนังสือวาดภาพเล่นดนตรีได้และอีกเยอะแยะ 2. ศึกษามาตรการที่ประกาศใช้เพื่อช่วยคุณ คนมองอนาคตไม่น่าดี ตลาดก็เงียบเหงา และธุรกิจยานยนต์ที่กำลังแย่ ส่วนใหญ่ก็รับไปเต็มๆเพราะอย่างนี้คนก็รู้สึกไม่มั่นคงทางการเงิน ขณะที่มันสำคัญที่ต้องปรับงบตาม หาข้อมูลว่ารัฐบาลทำอะไรเพื่อช่วยคุณ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลแคนาดา วางแผนออกแพ็กเกจกระตุ้นสำคัญสำคัญเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและครอบครัวในช่วงโหดร้ายของธุรกิจ 3. อยู่กับข้อเท็จจริง สิ่งที่เชื่อกันคือมีการขาดแคลนกระดาษชำระในแคนาดา แต่ไม่ใช่เรื่องจริง การที่ลูกค้าอ่อนไหวและกักตุนกระดาษชำระทำให้เกิดภาพลวงตาว่ามีการขาดแคลนสิ่งจำเป็น ทำให้คนวิ่งหากระดาษชำระไปด้วย สิ่งที่คุณเห็นเป็นผลจากวงจรการตอบรับ พูดอีกอย่างคือ เห็นคนอื่นกลัว ก็กลัวด้วย ยิ่งพากันกลัวใหญ่ WHO กล่าวถึงความเชื่ออื่นๆ ถ้าคุณอยากทราบอ่านได้จากลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างค่ะ 4. วิธีใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงทางดิจิทัล คุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ หลายคนพบว่าการโทร FaceTime Skype Discord WhatsApp และ Facebook มีประโยชน์เพื่อสานสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อน ขณะรักษาระยะห่างทางกายให้ปลอดภัย 5. ทราบแหล่งทรัพยากรเมื่อต้องการความช่วยเหลือ วิธีสยบความกังวลคือวางแผนทรัพยากรเมื่อต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม อยากคุยกับใครหรือเปล่า ลองโทรสายด่วนบริการเพื่อนรับฟังหรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างไซต์ทุกโกสนับสนุนให้คุณแชร์ เพื่อเพิ่มความตระหนักในความสำคัญของการดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตปันปันความคิดของคุณได้อย่างอิสระในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ ว่าคุณจัดการกับอารมณ์ของคุณอย่างไร รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและอย่างที่เคย ขอบคุณสำหรับการติดตาม พบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ